ละกิ่งไปมาดวงจิตเพ่งเส้งตัวเองเป็นตาหนาย ปากว่าเบื่อเขาลายบ่อยากเห็นบ่อยากพอ แต่ใจนอห่วงบ่หาย แผนการเขาโหดร้ายว่าเขาหลอกว่าเขาลวง แต่ใจห่วงแหนเขาคิดบ่เศร้าได้นอนกลุ่ม ร่วมสนุกนะครับเชิญหน้าฟอกันแล้วกันนะครับ ดวงใจเอ๋ยทำไมในเลยคิดถึงเขาจัง เมื่อหมดเขาวังเห็นเขานั่งคุยชายอื่นหันภาพติดตา บอกว่าไม่ลืมมัน ไม่นานก็พลันลืมแค้นแสนระอาตั้งใจดีทีนี้ต้องลืมเขาจริงเรื่องผู้หญิงไม่มีแต่เขารองนา สักวันลืมเขา อดขอตา มือกายนะคิดไปได้หน่อยดี มีนักเกี่ยวหัวใจของคนห้ามแล้วสุดคมคมคือเรากินเราวนยิงแล่นหาปากบ้าบ้าเป็นยังรอหุ้มตัดมวยมามัดเก็บแต่ข้าวกำกำบาซวงมาเศร้าจอย มันเลือหน่อยแตาวีคุณหักเตือนบอกว่าลืมบ่ได้อย่ามางอยางอนวอนให้ความเมตตาเธอจ้า งไม่มาทวงแต่มาขอคืนดียิ้มหน่อยนะ เธอจะยิ้มหน่อยนะ อย่าเรียบลาตัดอะไรไม่ตรี เจ้าคือแก้วที่ประดับชีวิตหากเธอนี้เหมือนร่างไม่มี พาลามาอ่อยมาอ่อน มาวอนขอตั้งใจไม่ปากโกดแต่ใจคิดถึงแต่เจ้าให้เบาโอ้พี่บ่สนยังฝ่ามนละตะวันแดงแดงคิดหอดแห้งไอ้ัวกคุณัวกพี่เสียงปากมีว่าโกรธเจ้าให้ได้ แต่ทางหัวใจ คิดถึงน้อง ขอบคุณระบบเสียงนะครับ จากพีสตูดิโอนะครับ ยาวไปพี่น้องยาวไป ขอบคุณทุกๆรางวัลครับ ทีมอบไฮเดอร์นะครับ ขอให้มีความสุขทุกท่านครับ เห็นใจคนมีเมียเคลียร์ปัญหาทุกวัน จะแบ่งปันเวลาไปหาสามวัย เธอก็รู้ว่าพี่รักเจ้าเพียงใด เฝ้าห่วงใยอยู่ทุกวันเวลา เรื่องพันรยา ไม่ใช่กลัวเพื่อครอบครัวให้เกียรติเขาเป็นธรรมดา รอหน่อยนะ พี่จะไปหา พี่รักจ้าอย่าเปน้อยใจ เป็นจังไดพี่ก็ยังมีเจ้า เป็นจังไดพี่ก็ยังมีเจ้าบอกเคย าเคยปล่อยอดใจคอยเขาเวลาพี่บางตั้งน้องยังเอา ไปและเจ้าหูกันแค่สองคนหากันมานาดนก็ต้องมีรอยร้าว ยอมเสียสาวให้ไม่แก่ใคร ทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่า่มีแม่แล้ว ยังกุศลาให้โอกาสแมวชื่นชมแล้ว รถรักไม่จางบางคืนนอนหัวใจโศกเศร้าคิดถึงเจ้าตอนกอดเมียกอดลูก ลึกซึ้งด้วยความพันผู รักมียรักลูกแล้วยังเป็นห่วงเธอ บางขึ้นเพ้อเพ้อไปไรเล่าบางขึ้นเพ้อเพ้อไปไรเล่า แล้วเมื่อเอินเสื้อเจ้าจะเมียหายเมื่อทำก็อาจถามใจเพี่เศร้าคิดแต่ว่าก็ผิด แต่วันนี้ผมมีได้ วันใดถ้าโอกาสมีที่จะรีบไปทันใด จะไปกอดหอมน้องให้ชื่นใจ ตำแหน่งอะไรก็เมียพี่เหมือนกัน ความสัมพันธ์สองเราอยากรู้ใครว่าชั่วก็ช่างเขาชาวบ้าน รอพี่หน่อยอยาาคิดว่าทรมานยังต้องการตาวานอย่านอง าเป็นเมียอาย เป็นจังไดถือว่าเป็นเมียอายอย่าหมายวางป่าไปโอ้ตันเด้อผู้หน่อยเห็นใจอายแน่นอนพี่ก็รอรอรอ รอ รอพี่ก็รอถ้าจอบร้อยลงบาทคิดถึงตาหวาน ถูกแล้วเศร้า ขอบคุณทุกทุกท่านครับรวมสนุกกันดาดาไปที่น้องนะครับ อยากฟังเพลงดังนะครับ อยากได้ก่อนใดนะครับ ขอขมาเด้อพี่น้องเด้อนะครับกุหลาบแดงตามคำขอกันแล้วกันครับวันวาเลนทาย ของขวัญจากใจฉันมอบแด่จากใจดวงนี้ที่มันละเมอ คิดถึงเธอไม่มีวันกุหลาบสีแดงที่มอบแดงหุน เพื่อเป็นไออุ่นเมื่อยามคุณฝากไปกระซิบหัวใจเบาเบา เมื่อยามกุเศร้ามันคงพออ่อนคลาย วันที่14กุมภาพันธ์จับน้องเจอชายที่ถือดอกไม้มาให้เสียงคิดเบื้องครั้งเอานางคุยกันเคยเอาหัวหนุนตักละปากติ้งอีกครั้งนางจำได้หรือว่า เริ่มแล้วนอสาตุเดือคือพอวันนั้นแหกใจหัวใจที่มอบแด่นางกุหลาบสีแดงวันรักวาเลนไทน์ดวงจิตของพี่สบายดวงจิตของพี่สบาย ถึงเป็นกระต่ายไม้จันก็ยอมซ้อมม่ได้สิโลนบ่ได้สิพลจองจำคนฟ้า กระต่ายยังปรารถนา กระต่ายยังปรารถนาวันไหนจันทราจะหล่นลงเพื่อ ไปสิ้นชีวีขอคอยต่อไปแม่มันจะไม่ให้สิ้นความหวังกุหลาบแดงเจ้าเอ๋อขอเจ้าจงฟังวันไหนก็ช่างเจ้าจงคืน นมาบานเงินสานมันเก่าขมิ้นหน้าเจ้าคืนเยาอย่ารอให้คิดพอคนส่งเดอนนาง ให้คิดพอคนส่งเดอนนางคันจะบางเมื่อใจส่งคืนเดอนน้องส่งคืนเดืนนางน้องขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับ ที่มาเป็นเกียรติสดใสในพี่น้องเด้อนะครับหมวนน้ำกันยาวน้ำกันนะครับขอบคุณระบบเสียงนะครับจากพิซตเดโอเบอร์ลินนะครับยาวกัแบบครับพี่น้องขอบคุณที่หลายครับ สวัสดีครับ ผมสวัสดีทุกท่านนะครับ ผมสวัสดี พี่น้องชาวยุโรปจากเมืองไทยทุกท่านเลยครับ พบเจอกับกล้องบูไทย